วาจาใดที่เราพูดออกไปไม่สุภาพหรือสองแง่สองงามเรากราบประทานอภัยครับบางสิ่งบางอย่างเราให้ท่านดูเพื่อความบันเทิงอย่าไปคิดว่าเราไปลบหลู่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เราให้ความสนุกสนานในช่วงสภาวะเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่เราจำเป็นจะต้องให้ท่านมีความสุขมากที่สุด สังคมที่ดีก็ต้องอย่างนี้วันนี้เราดีเชิญ หลวงพ่อจากวัดบ้านไร่มานะนี่มนท่านเลยครับท่าน นมัสการครับ หลวงพ่อฮะหลวงพ่อสบายดีไหมครับ เออ พวกมึงไม่ต้องห่วงกูหรอกนะกูสบายดีรักษาตัวให้หลอดกันนะพวกมึงเด้อ ครับ คิดถึงกูก็มาหากู แล้วทำไมคิดถึงล่ะ ก็ไม่ต้องมาดอกโอ้ จ้างตัวเนี้ยตัวเดียวคุ้มใช้เลยอ่ะ มันเป็นได้หลายตัวจริงยิ่งกว่าซื้อสตออีกโอ้ยไม่คุ้มเลยไงเดี๋ยวให้เป็นนุ่นเป็นนี่ จ่ายค่าตั๋วก็ถูกสามที่ร้อยยังก็เงาะโรงเรียนอีกสันขวาน เล่นไหมฮะท่านอย่าบ่นเลยอัดวิดีโอเสร็จพี่เป็กเขาก็ไล่ออกแล้วล่ะหมดล็อกแล้วเนี่ยหลวงพ่อเลิกสูบบุหรี่แล้วเหรอครับ ไอ้บุหรี่กุละแล้วไอ้นายเอ้ยละไหนยังเห็นสูบอยู่เลย เอาก็อมควนมาเล่นไปอย่างนั้นละวะเดี๋ยวก็หาว่าเป็นลูกบุคคลณของผอมนะเว้ย ของแท้ออกจากวัดบ้านไหลดูให้ดีเด้อผู้มึงเด้อสังเกตไงหลวงพ่อนางสูบบุหรีธานีแล้ววะโอ้ และถ้าของปลอมล้ะหลวงพ่อ เห็นนางดมกาวอยู่ธานีเหรียญในรุ่นกูให้มึงอะไรรุ่นนั้นน่ะ เออเคยทำ รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยหลวงพ่อ ลูกสาวลูกชาย รถไปคว่ำที่ลำตะคอง ตายทั้งพี่ทั้งน้องเลย ห้อยเหรียญหลวงพ่อด้วยนะนั่น มันเป็นยังไงพวกนี้ขับรถประมาทคลองเหรียญกูรถขวมมาก็หาว่ากูไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้เอเห็นตำรวจทางหลวงเขาบอกร้อยเก้าสิบหลวงพ่อเฮ้ยกูกระโดดหนีแต่มันเหยียบร้อยยี่อะไรฮะแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยคุ้มครองเขาให้ตลอดรอดฝั่งล่ะครับคุ้มครองในไงรอยยี่กูก็เสียวจีวรปิ๋วละวะเออเป็นมือมึงอยู่ได้ไหมล่ะมีใครมาหาหลวงพ่อไหมครับนายกกระลูกศิษย์กูทุกคนใครมาเป็นอุกวดีทั้งนั้นละวะใครมั่งครับ จะเป็น ตัวดี ไอ้ก็ดีก็ดีไอ้คนนี้อันนี้หลวงพ่อคูณพูดนะฮะสึกกระทันหันเหนื่อยใจเจริญพรสตธุชนยัดเยิมทั้งหลายไอ้กันเนี่ยตมาไม่สูบบุหรี่ถือบุหรี่ตมาในายมทำไม ขยันมากันเหลือเกิน ขอต้อนรับโยมทุกท่านเข้าสู่ไรพิกเจอร์และกรุงทนวรารามโยม ขอให้เจริญเบียร์ทุกคนนะโยมนะเจริญพรถ้าคิดมากแล้วมันจะเป็นมะเร็งในอารมณ์ พระท่านว่า โกรธเขาเกลียดเขาถ้าก็จุดไฟเผาตัวเราเองพระท่านว่า โปติโปโยโมนะโสติโสโสโสโยม แปลว่า ชายใดก็ตามแต่ที่สามารถยักยอกเงินเมียมาแบ่งนักร้องได้ชายนั้นเป็นผู้ประเสริฐเจริญพรโยมคิดถึงกูก็มาหากูเอาสักวันเถอะ อ่านออกไหมน่ะ รัชดา มิวสิกคาเฟ่นะคอุมทนคอมเพล็กซ์ เออคิดถึงกูก็มาหากู เอ้าย่าไปกลับวัดอีกเหรอ เดี๋ยวมาจากไหนอีกเรอท่าน